พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ ปัจจุบัน ภาคการผลิตและบริการของประเทศ มีการนำหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงานร่วมกับคนมากขึ้นครับ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเพิ่ม และพัฒนาทักษะความสามารถด้าน วทน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่บุคลากรของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม และปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม ยุคดิจิทัลครับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy ให้บริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงของโลก และประเด็นทางเศรษฐกิจสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างทักษะใหม่ พัฒนาทักษะที่มีให้ดีขึ้น ให้คนไทยเท่าทันโลก โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000